เฮ้ยตายแล้วเงินหายไปหมดเลย สวัสดีครับ ท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ชายหาดบางแสน วันนี้ผมอาจารย์ม็อกแล้วก็อาจารย์นกนะครับ จะมาพูดกันเรื่อง precision กับ recall ครับ ตายแล้วเงินหาย หายเท่าไหร่คะพี่มอกหายไปไหน ไม่รู้ว่ามันหล่นในทะเล ธนบัตร 5 ใบแบงค์ห้าใบ หายไปหมดเลยทำยังไงดีงั้นเดี๋ยวนกช่วยงมโอ้ช่วยกันหน่อยนะครับขอบคุณมากครับ เจอไหมเจอไหมเอ้าเจองแล้วค่ะเอาเจอหนึ่งใบแล้ว ลงลงเอาไปก่อนค่ะ เอามามาได้หนึ่งใบแล้ว หายไปห้าใบนะครับเจอหนึ่งใบแล้ว เจออีกไหมเจออีกไหมเอาเจออีกหนึ่งใบแล้วนะครับเจอสองใบแล้วครับ เจอสองใบแล้วครับเอาเอาช่วยหายหน่อยช่วยหายหน่อยนี่ผมกินแรงนะครับเนี่ย เอาเจอเอาเจออะไรครับเนี่ยเอาเจอขยะอีกหนึ่งอันนะครับเอา หมดแล้วนะหมดแล้วนะเจอไม่เจอแล้วนะ ไม่เจอแล้วแถวนี้ว่างหมดแล้วนะครับอืมอย่างนี้เราเราอ่เราหยิบของมาได้สามชิ้นนะครับ แล้วก็เป็นของที่เราต้องการแค่สองชิ้น อย่างนี้ถือว่า precision เท่ากับเท่าไหร่ครับเศษสองส่วนสามค่ะแ็ดสองส่วนสามนี่คือ precision นะครับอืมแล้ว recall ล่ะคะ recall recall ก็เท่ากับจำนวนของที่เรา หามาได้เท่ากับ2นะครับ หารด้วยจำนวนของที่เราต้องการหาเท่ากับ 5หายไป5ใบ หายไป5ใบใช่ไหมครับ เราเจอได้ 2 ใบ ดังนั้น recall rate ของเราก็เท่ากับเศษ2ส่วน5ครับ อ๋อ เก็ตมากเลยค่ะนั่นก็คือ นิยามและการคำนวณ precision กับ recall ครับ ค่ะแล้วอีก3ใบล่ะคะอีก3ใบ เดี๋ยวต้องไปหากันต่อครับ โอเค ครับ ขอตัวท่านผู้ชมก่อนนะครับไบ๊ายบายครับ ขอให้สนุกสนานกับการศึกษาเรื่อง precision กับ recall ครับ ลาไปก่อน สวัสดีครับ